โอเคค่ะมือนี้ไม่ได้ใส่สูตรออโต้เนาะเดี๋ยวเขาจิค่อย ๆเล่นไปเรื่อยๆค่อยๆไต่ไหมขึ้นไปเรื่อยๆกะแล้วกันเนาะค่ะโอเคสำหรับสูตรฟันสิงโตเนาะค่ะ ทางบ้านกะทรงมาให้หนูนะแต่ว่าหนูนะกะบอทันได้เอามาใส่เลย เออ กะเวลาแบบคิดว่ามันสีบ่เขาเนี่ยหนูนะก็ไม่ได้อ่านไว้ไม่ได้เบิ่งไว้เนาะค่ะว่าสูตรอ่าเพิ่นไห้มาเป็นอีหยังเนาะ ขออภัยน้ำเนาะค่ะ กะมีคนให้สูตรดนูน้ามาหลายอยู่เนาะ เออ แล้วก็สูตรเดินไม่ เอาเป็นสูตรเดินไม่ก็แล้วกันผู้ใดมีสูตรเดินไม่แบบเด็ดๆอ่ะทรงมาแน่ เออทรงมาแน่ สูตรเดินไม่แล้วกะเวลาที่เลนเราแตกดีเนาะค่ะ เห็นคนบอกว่าเลนช่วงแรงๆแบบประมาณสักหกโมงแรงเนี่ยแตกดีเดี๋ยวนูนากะจะขอไปทดสอบก่อนเนาะค่ะ กะมีทักเขามาแล้วล่ะ โอเค สำหรับมือนี่เดี๋ยวนูนะกะขอฝากไว้น้ำแน่ก็ฝากไว้น้ำแน่เนาะค่ะ คือเก้าเนาะสำหรับสล็อตเซียนพ่อม VIP เนาะค่ะ กดเข้าไปเลยกลุ่มสล็อตเซียนพ่อมเขาหนูนะ ปักมุดลิงไว้ให้ใต้คลิปแล้วเออ กะกดเข้าไปแล้วกะร่วมสนุกกับกิจกรรมของเขาได้เลยเนาะค่ะมีคนถามว่าคือเล่นเราแตกฟรีแท้อ่ากดเขากุมมาก่อนเราสิเห็นว่าแตกดี มันเป็นยังไงเออถอนบนมือ เล่นย่างเก่งเลยคนในกลุ่มเนี่ย ลองกดเข้ามาศึกษาเบิ้งเนาะค่ะ ว่าเพื่อนเล่นกันยังไง เพื่อนแบบมีสูตรอย่างเล่น เล่นเวลาใดอย่างแบบพีนะโอ้โหเชี่ยสามสิบสี่บาทแถวนึงมาเฮ้ย โลมาเนาะค่ะแถวนึง เออแต่ดูดูมีคนอยากนับเนาะค่ะ โอเคสองบาท เดี๋ยวฮอดร้อยหาสิบเขาจะปรับไม่อีกเทียนึงเนาะค่ะ ค่อยๆเล่นไปเออสี่บาทมา อู้เสียดายโลก โอเคหกโมงเศร้ากะผู้ใดตื่นท่านกะร้องเล่นเบิ้งนะคะแต่ว่าเฟื่อนมาก คนในกลุ่มอยู่นะเบิ้งแล้วเขาไปเบิ้งแล้วบอพากันนอนบอแมนบอแมนมาตื่นท่านบอท่านเด้บอพากันนอน เล่นเบิร์ดมือกิจกรรมน่ะโอเคบวกมา26บาทแล้วกับฟีสปินซีครั้งแล้วค่ะฟีสปินซีครั้ง ไป เดี๋ยวนูนะกับขอฝากไว้น้ำแน่นอกกับช่องรักปันสล็อตนะคะ หากชื่นชอบถูกใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้นูนะน้ำแน่นอกค่ะ เออฝากไว้น้ำแน่นอกเราก็อย่าลืมสล็อตเซียนพร้อมเนาะค่ะ มีลงไข่เบินสู้มือ เลยแต่ว่าของนูนะจะเป็นวันพฤหัสเนาะ โอเคเดี๋ยวปรับใหม่กันก่อนสิบห้าบาทเดี๋ยวเขาจะค่อยๆขยับขึ้นไปเรื่อยๆเนาะค่ะสำหรับสูตรใจใหม่ หากว่ามีเงินหน่อยมีทุนหน่อย โลมาเนาะค่ะตอบโจทย์ที่สุดเลย โลมานี่เหมาะสำหรับคนที่ มือใหม่อะเอาง่ายๆเลยมือใหม่เราบ่เคยเล่นบ่เคยอย่างเราแบบย่านเสียหลายอย่างเสียเล่นโลมาเนาะค่ะค่อยๆเล่นไปโอเคมาบวกยี่สิบบาทเออเดี๋ยวข้อสามร้อยปรับมาอีกเพียงหนึ่งเนาะตอนเศร้าๆเสียงกระสิแปลกๆแน่เนาะค่ะ มันยังเศร้าอยู่หนากระบทันในล่างเลยอะ น้ำก็บ่อาบ ฟันก็บ่แปลง เออหาบาท โอเค ได้เข่าฟรีสปินอีกแล้วจัดว่าดีนะ จัดว่าดี ช่วงเวลานี้แต่รู้สึกว่ามันจะค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ ไป เจ็ดโมงเดี๋ยวรู้นะว่าสิกลับไปเล่นช่วง ดึก ๆ คือเก้าแล้วล่ะ จักตีสองตีสามนี่แหละเออว่าสิน้องกลับไปเล่นช่วงตีสองตีสามคือเก้าเนาะ อ่าโอเค 95 บาท260อีก 40 บาทนะคะค่อยๆหมุนไป เออ20 บาทสวยโอเค 20 บาทอ่ะสำหรับผู้ใดที่บ้านในเขาคุ้มที่เล่นแกมนะคะก็สามารถกดเขากุ้มม้าได้เลยเนาะค่ะเออบางคนที่มักม้าประชดนัดย้วน อยู่ในคอมเมนต์ของของช่องเนาะค่ะว่า โหเสียดายมักมักมักมักมักประชดว่าประมาณว่าเล่นได้ย่างเดียวเลยบอกท้อนเนี่ยเล่นให้แน่ น้องเขากุมมาก่อนเนาะค่ะ เราสิฮูว่าท้อนบึดมือน่ะ มันเป็นจังไนเออ โอเคยี่สิบบาท บางคนขอนซี่หารอบอะขอนเก่งอีหลีเนาะยอมเลยยอมรับเลยว่าแบบเล่นเก่งอีหลี คนในกุ้มเนี่ย เออยี่สิบห้าบาทเสียดายโล่เอ้ยบอลแมนโลดิ เสียดายแจกันค่อยๆเล่นไปเนาะคะ่ะโลมานี่เป็นเกมที่ต้องใจเย็นๆกับมัน ต้องใส่เวลากับมันบอกทุกเพียเลย แต่บางคนก็แบบเฝ้าอะ่ะจะสมมติว่ามีรอยนึงจะใส่ไม่ 30 บาท ไม่ 15 บาท ไม่ 15 บาทรอยนึงไม่ก็ใส่ได้นะอ่ะโอเคเดี๋ยวปรับไม่ก้อนแล้วค่ะโอ้โหเลขงามเลย300ถ้วนโอ้โหจะได้โลเออรอยสิบบาทดาบขวาน โอเค บวกมาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแล้วค่ะ เวลามันลดลงไปหลายๆอ่ะ บ่ต้องตกใจ บ่ต้องไปลดไม่ตาม เออ หนูนะอยากจะบอกตรงนี้ว่า บ่ต้องไปลดไม่ตามแล้วค่ะ ถ้าสมมติว่า มันแตกถึงช่วงจังหวะที่แถวนึงอ่ะจังเสียร้อยเจ็ดสิบบาทเห็นบ่ เฮ้ย พอมันถึงแบบช่วงจังหวะที่มันจะแตกกันสี่อ่ะ ลดไม่ไปบาทนึงจังเสียไปเทสไม่จังเสียสวยเลยนะ เออห้าร้อยแล้วโอ้เลขงามว่ะเขาทา สวยสิบบาท เออสิบบาท แจกกันมาสวยงามยี่สิบบาท อันนี้คือได้ทุนเนาะค่ะเนี่ยลองสังเกตดูรู้มานี่ย้ำแจก จะแจกหลายอยู่แต่แต่แบบย้ำกินกับ กินไม่ค่อยหลายบันไดอะเพราะว่ามันเป็นเกม เกมเก่าแล้วเนาะค่ะโรมานี่เกมเก่าแฮงเล่นมาแต่แบบแรกๆ เลยอะยุคแรกๆ เลยเนาะค่ะ จนปานนี้ก็ยังมีคนเล่นอยู่โอ้โหหกสิบตอนแรกหนูนะคิดว่าสิบอมนี้คนเล่นแล้วล่ะโรมา เพราะว่าไม่เป็นเกมที่แบบเก่าอะเราไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเห็นคนเว้าถึงกันเนาะ ส่วนมากเขาซีโยกไปพีจีกันหมดแล้ว เพราะว่าพีจีมันเป็นเกมที่แบบ ภาพสวยอะ่ะเออโมชั่นมันดีภาพมันงามเราแบบ เกมมันไม่เนาะค่ะมีเกมไม่ออกเรื่อยๆค่ะน่าสนใจ เพราะว่าหนูนะก็เล่นที่กันที่จี เออห้าสิบบาท มันเรื่อยๆอ่ะมันไม่ค่อยไปใส่อ่ะเบื้องว่ะเบื้องหัวก็ซี่ลอยนึงคนก็เลยอาจจะเบื่อกันเนาะค่ะ แต่ว่า เห็นเขาบอกว่าเกมโลว่าเป็นเกมผู้เฒ่า หาวาเนาะเออแปดสิบาท สวย 30 บาท จกัน มันเป็นเกมผู้เฒ่าอย่างไรคือเอาปากกามาวงเงยมันก็เล่นมวนของมันสัตว์นั่นละหาว่าเออยี่สิบบาท โอ้โหมา แถวหนึ่งร้อยเก้าสิบบาท เป็นไหนเกมผู้เฒ่า เออ มาอีกสี่สิบบาทดูนะเขาไม่ค่อยแปลกใจหรอกว่าเป็นอย่างคนอื่นแล้วเกมผู้เฒ่า มันแบบเล่นเรื่อย ๆ เนาะค่ะ ไปหกสิบบาท มันเป็นเกมที่เล่นเรื่อย ๆ เล่นแบบบ่บ่บ่ฟ้าวอ่ะ ต้องมีเวลาหลายอีหลีอ่ะ เออกับพ่อแปลกใจเนาะที่เขาเอิญมาเกมผู้เฒ่า ไป โอ้โห ดูดว่ะ โอ้โหยี่สิบบาท ก็ยังมีก็บ่ได้ไป ค่อยๆเล่นไป สวย โอ้โหหาร้อยสี่สิบแจกัน โอ้โห บิ๊กวินแตกค่ะหกร้อยยี่สิบบาท เออ เพราะคืนไม่นักเราไม่ค่อยแตกกันไหนวะ 40บาทอังุนค่ะ สวย โอ้โหสิงโต โอเคพอปรับไม่ถึงมมาแล้ว แตกยากใช่ไหม เนี่ย ที่ละ20 บาท 20 บาท อ่ะ แจกกันมา โลมา สวย โลเขาค่ะ ดาบขวานล็อกแรกบ่อเขาโอ้ย ถ้าเขาล็อกแรกนี่จะเป็น ฟีสปินแล้วค่ะ เออ สามร้อย เฮ้ยไดยูแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะใส่เวลาโดนเนาะดูนะว่า เออร้อยยี่สิบ โลแถวหนึ่งสวยงามมาอีกสามร้อย โอเคค่ะสีร้อยยี่สิบบาท ไป ปรับไม่ เป็นร้อยห้าสิบแล้วค่ะ โอเค โอ้โห เออร้อยหนึ่ง สวยงามโอ้โหหนึ่งพันบาทมาว่ะอังุนเฮ้ย ดาบขวานอีกครั้งนึง โอ้โหบ่เขาบวกมาหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทเนาะค่ะอ่ะ เดี๋ยวนูนะกะขอพอซ้ำนี่ก็แล้วกันเนาะค่ะ โอเคสำหรับผู้ใดที่บ่ได้กดติดตามกับขอฝากไว้น้ำแน่นเนาะค่ะกับช่องรักปันสล็อต หาก ชื่นชอบถูกใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้หนูนะน้ำแน่นเนาะค่ะ แล้วก็อย่าลืมกดเข่ากลุ่มสล็อตเซียนพร้อม VIP เนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวจังไดมื้อนี้หนูนะกะขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะพอกันไม่คลิปหน้าเนาะค่ะสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ